เราเข้าสู่หัวข้อสุดท้ายในบทที่3นะคะ ข้อพิจารณาทางกฎหมาย ว่านโยบายและกฎหมายเนี่ยที่เรามีอยู่มีความพร้อมสำหรับการรองรับการก้าวเข้าสู่บริการกิจการโทรคมนาคมในยุคดิจิทัลมากน้อยเพียงใด อาจารย์คงไม่ได้ลงไปในส่วนของตัวเนื้อบริการนะคะ เพราะเดี๋ยวเราจะยกยอดไปดูในบทต่อไปว่า หน้าตาบริการในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้าง แต่อยากจะให้พวกเรามาสรุปร่วมกันดูร่วมกันว่า นโยบายหรือกฎหมายที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะก้าวทันกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไหม โดยจันจะตั้งข้อสังเกตไปทีละประเด็นแล้วก็เปรียบเทียบกับกรณีของพันธกรณีระหว่างประเทศที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราก็ดีหรือว่าประเทศอื่นๆเพื่อให้ท่านเห็นเป็นแนวทางว่าเอ๊ะแล้วเรามีตรงส่วนนั้นหรือยัง เราควรจะพัฒนาอย่างไรบ้างนะคะประเด็นแรกเลยค่ะ ในเชิงของนโยบายนะคะอย่างที่เราเรียนมาตลอดในในบทนี้ว่า นโยบาย ในการจัดสรรทรัพยากรขึ้นความถี่พิยุ หรือว่ากำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมเนี่ยนะคะถ้าเรามองในแง่ของนโยบายในการกำกับดูแล เราก็พยายามที่จะปรับให้มันเข้าสู่ตลาดการค้าเสรีบริการกิจการโทรคมนาคม ตามมาตรฐานระหว่างประเทศคือ GATS เพียงแต่ว่าถ้าเรามองไปในเชิงของตัวเนื้อบริการนะคะแม้กระทั่งใน GATS เองนะคะเราก็อยู่ในนิยามคำแค่ว่าบริการสื่อสารนะคะ ราะฉะนั้นคำว่าบริการสื่อสารเนี่ยกว้างมาก ในขณะที่การให้นิยามในกฎหมายของไทยเราเอง เรายังนิยามอยู่เพียงแค่ไม่กี่อย่าง ตรงนี้ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่า เราอาจจะต้องเร่งออกกติการายละเอียดเหล่านี้ การให้คำนิยามอย่างที่อาจารย์บอกสำคัญมาก เราควรจะแยกออกไปอีกไหมว่าอันนี้เรียกว่าวิทยุกระจายเสียงนี่เรียกว่าวิทยุโทรทัศน์อันนี้ขึ้นอยู่กับกรรมการชุดไหนชุดไหน เพราะว่ารูปแบบองค์กรเดียวก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้อง มาสนใจกับการเรียกชื่อของมันนะคะ แต่เราน่าจะมีการนิยามให้สอดรับกับกติการะหว่างประเทศใช่หรือไม่ กิจการดาวเทียมที่กำลังจะเกิดขึ้น เรามีการเตรียมกติกาเหล่านี้ เราเตรียมการกำหนดนิยามเหล่านี้หรือไม่ เพราะหากไม่มีนะคะ ด้วยโครงสร้างระบบกฎหมายบ้านเรานะคะ ก็เราเป็นแนวทางสำนักกฎหมายบ้านเมือง พวกเราก็ทราบดี เพราะฉะนั้นไม่มีกฎหมายไม่มีความผิดไม่มีโทษ หรือแม้กระทั่ง ถามว่าเมื่อเราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเป็นกฎกติกา มันก็ต้องมีการเขียนมีการบัญญัติขึ้นมา เพราะฉะนั้นเรายังมีแม้กระทั่งเริ่มต้นจากนิยามศัพท์เราก็ยังมีเพียงอยู่แค่ไม่กี่กิจการเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นที่เหลือไปว่าอะไรไปว่าไม่ต้องกำกับดูแลใช่หรือไม่ เป็นอำนาจหน้าที่ของใคร เพราะฉะนั้นตรงนี้ความชัดเจนในเรื่องของตัวกฎหมายเพื่อรองรับนโยบายใหม่ ๆ ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะอันนี้ในส่วนของเรื่องการจัดสรรทรัพยากรขึ้นความถี่วิทยุถ้าท่านได้ฟังทั้ง จากที่อาจารย์บรรยาย แล้วก็จากเอกอ่านเอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงคลิปวิดีโอที่ผ่านมาทั้งหมดใน2อสบทเนี่ยนะคะท่านจะเห็นว่า ในการจัดสรรทรัพยากรขึ้นความถี่เนี่ยกสทช ในปี 2543 เนี่ยนะคะทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้วย ซึ่งเราก็เห็นว่าเป็นจุดที่น่าจะต้องมีการปรับปรุงเพราะองค์กรกำกับดูแลกสทช ควรทำหน้าที่แค่กำกับดูแลการแข่งขัน ไม่น่าจะต้องกำหนดนโยบาย เราก็พยายามปรับโยกตรงนี้นะคะ ให้แยกบทบาทระหว่างนโยบายกับองค์กรกำกับดูแล ซึ่งก็จะสอดรับเป็นไปตามหลักการสากลทั่วโลกที่มีการทำการศึกษาเรื่องพวกนี้เอาไว้ว่า เราต้องแยกองค์กรที่กำหนดนโยบายกับองค์กรที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลออกจากกันนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็มีการปรับตรงนี้ในปี 2553 นะคะว่าฝ่ายที่กำหนดนโยบายก็คือ จะเป็นคณะรัฐมนตรีจนกระทั่งมาถึงปี 2560 ในรัฐธรรมนูญ2560 ท่านเห็นว่าในระดับของการกำหนดนโยบายเนี่ย มันมีทั้งเรื่องการจัดสรรทรัพยากรขึ้นความถี่ และมีเรื่องของสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร ซึ่งมีการเขียนให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญนะคะ ด้วยการไปผูกโยงในส่วนของแผนนะคะ ไปผูกโยงในส่วนเรื่องของการเป็นผู้แทนของรัฐในการเข้าเจรจาระดับโลกโดยเฉพาะในส่วนของ ITU เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะมันทำให้เริ่มกลายเป็นว่าจากที่ควรจะชัดเจน อาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะคะว่าเขาใช้คำว่า กสทช ต้องประสานงาน และต้องให้ข้อมูลกับกระทรวงดิจิทัล ตรงนี้เราก็คงต้องติดตามต่อไปเพราะเราก็เพิ่งเริ่มบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 แล้วทั้งหมดนี้การประสานงานจะเป็นไปได้ด้วยดีไหม แล้วจะทันไหมกับกับการประชุมในแต่ละครั้ง ประกอบกับสภาพการเมืองนะคะมีผลมาก ที่การเมืองอาจจะทำให้การบริหารช้าลงไป แต่เทคโนโลยีโทรคมนาคมรอใครไม่ได้นะคะ ตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้เรากลายเป็นตกขบวนรถไฟหรือไม่ อันนี้ข้อสังเกตถัดมาในส่วนของนโยบายและกฎหมายเนี่ยนะคะก็คือว่าแผนแม่บท แผนแม่บทโดยในอดีตเนี่ยเราก็จะมีแผนแม่บทอยู่หลายฉบับนะคะ แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ แผนแม่บทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ซึ่งจะเขียนว่าเราจะมีเช่นจะมีคลื่นความถี่เพื่อใช้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G ภายในปีไหนอย่างไร นั้นจะอยู่ในแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม เปิดประกาศออกมาในเป็นทางการว่าให้เอกชนทราบว่าเต็มตัวเข้าสู่สนามแข่งขันด้วยกัน แผนแม่บทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุทัศน์ก็เช่นก็จะบอกว่าเราจะเป็นทีวีดิจิตอลทั้งหมดเมื่อไหร่นะคะทั้งหมดนี้เนี่ยในอดีตกสทช ก็ทำลำพังได้แต่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี2560 มีการเขียนไว้ว่าแผนแม่บทดังกล่าว จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล นั่นแหละค่ะเป็นตัวที่แม้ว่าหน่วยงานต่างๆ เริ่มพยายามปรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็ตามแต่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น แผนเขียนไม่ยาก ค่ะ ยากคือการปฏิบัติ เพราะนั้นเราคงต้องติดตามต่อไปว่า จะสอดรับกันได้มากน้อยเพียงใดนะคะ ในส่วนของตารางกำหนดความถี่ก็คงไม่มีข้อที่น่ากังวลมาก เพราะว่าเรา หลีกหนีมากไม่ได้เพราะว่า ITU วางกรอบไว้ให้เราแล้ว อย่างที่เราได้เรียนมาตลอดนะคะ นี่เรามาดูในส่วนของประเด็นเรื่องของแนวคิดการจัดตั้งองค์กร รูปแบบขององค์กรที่เราเลือกใช้นะคะท่านก็ทราบดีว่าเราใช้อาจารย์ขออนุญาตขยับไปตรงนี้ให้ท่านทวนทวนท่านนิดหนึ่งว่า ในส่วนของประเทศไทย เราเป็น กสทช เราเป็นรูปแบบองค์กรเดียวนะคะซึ่งทำหน้าที่ดูแลกำกับ จัดสรรทั้งกิจการที่เป็น commercial use ทั้งสิ่งที่เป็น government use คือพูดง่ายๆว่าเมารวมหมดเลย ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบอกว่า จะต้องประสานกับกระทรวงดิจิทัลในส่วนเรื่องสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรแล้วก็เรื่องของแผนแม่บทก็เพียงเท่านี้นะคะ แต่ที่เหลือก็ยังคงอยู่กับกสทช ทั้งหมด หากเราถามว่าแล้วที่อเมริกาประเทศอื่นเขาเป็นอย่างไร ฉันขออนุญาตย้อนกลับไปรูปนี้ให้ท่านดูอีกครั้ง เพื่อแยกเห็นว่า ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ โครงสร้างของเขาเนี่ยเขาจะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องคือเป็นหน่วยงานรัฐที่เราเรียกโดยย่อว่า NTIA เนี่ยนะคะ NTIA เนี่ยนะคะจะทำหน้าที่ในการดูแลจัดสรรทรัพยากรคลื่นแล้วก็ดูแลการใช้คลื่นกำกับการใช้คลื่นของหน่วยงานรัฐ ถ้าต้องการเพื่อใช้กิจการไหนก็สามารถผ่านไปที่ NTIA ได้เลย ยังเป็นหน่วยงานของรัฐค่ะ เหมือนคล้ายกับกรมปศุเลขเราในอดีตนะคะ แต่ในส่วนที่เป็นเพื่อพาณิชย์ ในเชิงพาณิชย์ commercial use เขาจะตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาชื่อ FCC ที่พวกเราก็จะได้ยินกันเป็นประจำ อันนี้เป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ จะส่งเพียงแผนงานและงบประมาณเข้าสภาคองเกรส เพื่อให้พิจารณา นะคะคล้ายๆกับของในรูปแบบทั่วๆไปว่าฝ่ายนโยบายคือ NTAA แล้วก็รัฐบาลเนี่ยนะคะที่ในสภาคองเกรสก็จะได้เห็นแผนงานขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ ว่าทำอะไรนะคะสนับสนุนการแข่งขันในบริการกิจการโทรคมนาคมอย่างไรนะคะเขาก็จะทำให้เราเห็นได้ว่าเป็นตัวอย่างว่า FCC สามารถทำบทบาทในเรื่องของการเป็นกรรมการห้ามทับ หรือกำกับการแข่งขัน ให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมเห็นผู้ประกอบการเอกชนรายใด กำลังใช้พฤติกรรมตลาด หรือใช้ความมีเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดก็จะสามารถออกคำสั่งนะคะ ให้มีการหยุดการกระทำเช่นนั้นนะคะ เหมือนที่เราเคยได้ยินการแตกบริษัท AT&T ในประเทศอเมริกา เมื่อปี2533โดยประมาณนะคะช่วงเวลานั้นน่ะ AT&T นั้นควบรวมกิจการที่เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมนะคะ ทั้งในในเรื่องของกิจการโทรศัพท์ แล้วก็มาเป็นกิจการเคเบิลนะคะ กิจการโทรศัพท์ข้ามระหว่างมณรัฐอย่างนี้เป็นต้น ด้วยความพอเรากิจการของผู้ประกอบการเอกชนเนี่ยใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ก็จะทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่ หรือรายเล็ก ก็จะมีความเสียเปรียบ รวมถึงพอถึงจุดหนึ่ง เขาก็จะกำหนดอัตราค่าบริการสูง เพราะนั้นก็มีการร้องเรียน คณะกรรมการ FCC ก็เข้าลงมาดูแล แล้วก็มีคำสั่งให้แตกบริษัทนะคะ เพราะนั้นทั้งหมดนี้ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจว่า บทบาทเหล่านี้จะเกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างไร ในเมื่อองค์กรกำกับดูแลของเราทำหน้าที่ทั้งในส่วน commercial use government use government use อย่าลืมนะคะ ยังมีหน้าที่ที่จะต้อง ทำให้บริการกิจการโทรคมนาคมทั่วถึงในถิ่นธุรกันดารในกรณีผู้ที่จะมีโอกาสเข้าถึงน้อย เช่นผู้ทุพพลภาพ เพราะนั้นภารกิจเยอะแตกต่างมาก จะสามารถทำในภายใต้องค์กรเดียวเป็นไปได้อย่างไร อันนี้เราก็ต้องติดตามต่อไปนะคะโดยเฉพาะในโลกดิจิทัล ทุกอย่างจะต้องรวดเร็วนะคะแล้วก็ทันต่ออความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี